เอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิดยานวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโร พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมาก มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังอริศแล้วก็พลอยเชื่อผิดๆว่าอริศพูดเป็นเรื่องจริง พระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่า อริศ ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด จึงลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัว นั่งบนธรรมาทสั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกัน ให้เรียกอริษมาแล้วกล่าวว่า เจ้ายกย่องการบูชายันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การบูชายันด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์ สิ่งที่น่าอัปยศ คือความปราชัยของเหล่านักปราชญ์กลับกลายเป็นชัยชนะของคนโง่เขลาพรามผู้ทรงไตรเพศหลอกลวงได้เฉพาะ คนโง่ไร้ปัญญา ไฟที่คนบูชาไม่สามารถป้องกันกรรมชั่วที่ตนทำไว้ ถ้าจะเอาไม้ที่มีอยู่ในโลกทั้งหมด พร้อมทั้งทรัพย์สมบัติของตน ไปเผาไฟ ไฟก็เผาผลาญสิ่งเหล่านั้นหมดไม่มีเหลือ เพราะไฟไม่รู้จักอิ่มในการเผาไหม้เชื้อเพลิง ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชา คนเผาถ่าน คนต้มเกลือ พ่อครัว และสัเปรอก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุด คนบางคน คนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดา คนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดา คนเหล่านี้ทั้งหมด โง่เขลาเบาปัญญา ไร้เหตุผล เข้าใจผิดผิด ไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้ จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชา แต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างสำหรับให้ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้น เมื่อพวกเขาบูชาไฟ แต่ยังทำความชั่วอยู่จะไปสวรรค์ได้อย่างไร พวกพามต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่า พระพรมไม่มีผู้สร้าง แต่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง ก็ถ้าพระพรมไม่มีผู้สร้าง แต่มีอนุภาพเหนือสรรพสิ่ง แล้วทำไมพระพรมกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมา ฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะ ไร้เหตุผล ไม่เป็นความจริง ที่พวกพราหมณ์ในอดีตกำหนดไว้ เพื่อต้องการลาบสักการะเมื่อลาบสักการะเกิดขึ้น จึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายันเอาไว้ว่า พวกพราหมณ์เรียนไตรเพศ พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดิน พวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายทำไร่ทำนา ส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้ แล้วก็ยึดถือตามนั้น โดยไม่ลืมหูลืมตา เพราะเชื่อว่า มหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้จัดไว้ ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพรามกล่าวไว้ คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้ คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพรามก็เรียนมนตราไม่ได้ คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้ และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากทารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไม คนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้ ถ้าพระพรหมสร้างโลกจริงทำไมจึงสร้างโลกให้แตกต่างกัน ราวฟ้ากับดินเช่นนี้ทำไมไม่สร้างโลก ให้เท่าเทียมกันเสียเล่า ถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลก ก็แล้วทำไม จึงสร้างโลกให้มีความทุกข์ระทมขมขื่นทำไมจึงไม่ทำโลกทั้งโลก ให้มีความสุข เหตุไรโลกจึงไม่มีความเที่ยงธรรม ผู้คนมีมารยาทหลอกลวง และใช้อำนาจไปในทางไม่ถูกต้อง ถ้าพรหมประเสริฐ เป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลก พรหมก็ต้อง เป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วย เมื่อความยุติธรรมมีอยู่ แต่พรหมกับไม่ยุติธรรมเสียเอง พรามฆ่าตะกะแตน เสือ งูมแมลงผู้หนอน และมแมลงวันแล้วลอยบาปย่อมบริสุทธิ์ นี่คือความยุติธรรมของพรหมหรือ ถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ แล้วผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพรามจึงไม่ฆ่าพวกพรามด้วยกันเสียเล่า หรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตน พวกเนื้อ สัตว์เลี้ยง และโคตัวไหน ๆ ล้วนแต่ดิ้นรนกระเสือกกระสน ต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้น แต่พวกพรามกับนำสัตว์ พวกนั้นไปผูกที่เสาบูชายัน ถ้าต้องการบูชายันจะมีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปรายภพก็แล้วทำไม พวกพรามไม่ฆ่าบุตร ภรรยาญาติพี่น้องของตนให้ไปสวรรค์ ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์ สมบัติ แก้วแหวนเงินทอง และจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายัน พวกพรามเท่านั้นจะบูชายันเพียงคนเดียว เขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์ บูชายันเน่ ส่วนพราหมณ์ที่โกนผม โกนหนวดและตัดเล็บ นำพระราชาหรืออมาต เข้าไปโรงบูชาไฟ พันนาผลแห่งการบูชาไฟ แล้วรับทรัพย์ด้วยเวท พอพรามคนหนึ่งหลอกลวงได้ทรัพย์มา แล้วก็มาประชุมกินกันอย่างสนุกสนาน เหมือนฝูงกา รุมจิกนกเขา พวกเขาใช้ความพยายามหลอกลวง ด้วยสิ่งตามด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไป พวกพรามเป็นเหมือนโจรปล้นทรัพย์ ควรฆ่าเสีย แต่ก็ไม่มีใครฆ่า พวกพรามหลอกลวงว่าตนเป็นผู้สร้างภูเขามาลาคิรี และภูเขาหิมวันเป็นต้น แล้วพวกพรามเอาอิฐเช่นนั้น จากไหนมาสร้างภูเขา ซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติของภูเขา เห็นได้ชัดว่าภูเขานั้นนั้น เป็นหินมานานแล้ว ที่พรามกล่าวว่า มหาสมุทรซัดท่วมพรามผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพร้อมจึงสาบให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็ม ก็ในปัจจุบันแม่น้ำพัดเอาพรามผู้เรียนเวททรงมนตราไปมากกว่าพันคน เหตุไรน้ำในแม่น้ำจึงไม่เค็ม มีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็ม ดื่มไม่ได้ บ่อน้ำที่เขาขุดไว้เป็นน้ำจืดดื่มได้ก็มีมาก การที่มนุษย์เกิดนั้นเป็นของธรรมดา ไม่มีใครดี หรือเลวเพราะชาติกำเนิด ลูกคนจันทาน ถ้าเขาเป็นคนฉลาด มีความคิดก็เรียนเวท สาธยายมนตราได้ พวกรามสร้างมนตราไว้เพื่อฆ่าตน เป็นการสร้างแต่ปาก แล้วยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยาก นาคบริษัทได้ฟังพระธรรมกถาพระโพธิสัตว์แล้ว ต่างก็เกิดความเข้าใจแจ่มชัด พระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัท นำพรามเนสาทะออกไปจากนาคกพิภพไม่ได้ตำหนิเลยแม้แต่น้อย พระเจ้าสาครพรหมทัตเสด็จไปยังพระตำหนักพระราชบิดาตามที่หลานนัดไว้ พร้อมด้วยจะตุรงคเสนา ส่วนพระโพธิสัตว์ พร้อมทั้งพระชนกพระชนนี และพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุง พระเจ้าตาตามที่นัดไว้เช่นกัน ในขณะนั้น พระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ มากับนาคบริษัทเป็นอันมาก ทรงจำไม่ได้ จึงทูลถามพระราชบิดาว่า ฝูงชนกำลังมา ดูตรการตานั่นเป็นใครพระราชบิดาเป็นลือษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่า ผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรสหลานของเจ้า เกิดแต่นางสมุทชา เมื่อพระราชฤาษีและพระเจ้าสาครพรมทัตรัดอยู่อย่างนี้นาบริษัททั้งหลายก็มาถึง ได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษี ฝ่ายนางสมุทชาถวายบังคมพระราชบิดา และพระราชพาดา ก็ปริเทวนาการแสงให้ แล้วก็พานาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพ ส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวัน จึงถวายบังคมลาพระบิดากับกรุงพาราณสีจากวันนั้น พระนางสมุทชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลย ตลอดพระชนชีพ สิ้นชีพในนาคพิภพ ฝ่ายพระโพธิสัตว์ รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิต ครั้นสิ้นชีพแล้ว ได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัท กลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาล ครั้นพระบรมศาสดาตรัส เล่าเรื่องราวในอดีตของพระองค์แล้ว ได้ตรัสว่า เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์ โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้ รักษาอุโบสถกรรม มารดาบิดาของภูริทัตในอดีตชาติ ได้มาเกิดเป็นสักยราชตระกูลรามเนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจมุขขี มาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรี สุทัตมาเกิดเป็นพระสารีบุตร สุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะ อริธะมาเกิดเป็นสุนัขริชวี ภูริทัต เป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า